ทุกคนวันนี้เกสจะพามาเล่นเกมมาครับค่ะ อย่างแรกเราต้องสร้างเซิร์ฟกันก่อนเลยเนาะโอเค เราก็จะลอยหาที่เหมาะนะคะเกสทีมให้หน่อย นะคะ เอิมคิดว่าน่าจะเป็นแถวๆนี้ เอาตรงนี้เนาะ นี่จะเอาเป็นบ้านหลังเล็กๆละกันเอาเป็นบ้านสีอะไรอะ่ะอันนี้ละกันโอเคก็สร้างเป็นบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งเลย เราอยู่คนเดียวนะคะ แกก็เอาไปทีสิ อันนี้จะเป็นโหมดผีด้วยนะคะ เอ้ย ไม่เอาบ้านอันนี้ดีกว่า อันนี้จะเป็นเล้าไก่แทนนะคะ คนบ้าอะไรทำเล้าไก่ก่อน อะไรเนี่ย ก็จะป่วนๆหน่อยนะคะ ช่วงนี้ทุกคนต้อง รักษาตัวเองนะคะระวังเป็นโควิดนะ งั้นเราเอาเป็นฟาร์มไข่ ไก่ แล้วไข่ไก่อยู่ไหนอะทุกคน ทุกคนไข่ไก่อยู่ไหนอะอันนี้หรือเปล่า ใช่ นี่ตีมัน โอเครู้เลยจะเอาเป็นฟาร์มอะไร งั้นเอาเป็นฟาร์มต้นไม้เลย เดี๋ยวเราต้องวางตรงนี้นะคะ บล็อกนี้นะคะ เวลาคิปเปอร์มาจะได้ระเบิดไม่ได้เนาะ โอเคสร้างไว้ถ้าจะเป็นแบบนี้ก็อยากได้สองชั้นอยู่นะ แต่ว่าพาร์ทสองเราจะมาทำชั้นสองกันนะคะ อย่าลืมติดตามชมกันนะ นี่ แล้วไก่มันมาอยู่ตรงนี้กดลงไปไปเอาเนื้อไก่ แถว นี่ เอาสูงเท่าไหร่ดีทุกคน เอาเท่านี้พอ นะคะ ต้องติดตาม พาร์ทสองนะ ไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างนะคะ ก็จะมีถึงพาร์ทที่ห้านะคะแล้วก็หลังคาก็จะเป็นแบบนี้ ลงไปเลย ทุกคนลองเม้นนะคะว่า อยากให้กิ๊สร้างอะไรนะคะเดี๋ยวกิ๊จะสร้างให้นะคะ นี่ เล่น Minecraft ด้วยนะคะ น่าจะเป็นพาร์ทที่ 3 หรือ 4 นี่แหละนะคะ เราต้อง สร้างให้มันมืดๆแล้วก็ค่อยติดไฟไม่งั้น ผีจะเกิดในบ้านเราสร้างไปเลย ติดไว้ก่อนดวงหนึ่งทูทูนี่ สร้างไปเลยค่ะ ทุกคนทุกคนเคยเห็น เอิมนู่นน่ะ ตรงนู่นนู่นนู่นนู่นน่ะเออเป็นบ้านทะเลทรายไหมอ่ะมันเหมือน ทำพิธี อะไรเลยอะ่ะแค่เคยเจอนะ แต่ว่าไม่รู้มันเซิร์ฟอันที่เท่าไหร่เพราะว่าเซิร์ฟเกก็มีเกือบร้อยอันนะคะ ไม่รู้เล่นหลายเซิร์ฟเกินนะคะก็ใส่ไปอะไรเนี่ยทำไม่ถูกเลย เฮ้ย เองจะเข้าไปทำอะไรออกไป เราไม่เน้นฆ่าสัตว์ นะคะโอ้ นี่ แต่แล้วก็จะเป็นแบบโคมไฟนะคะ เก็บดินน้ำมัน ปั้นให้มันเป็นสีใช้สีมัน นี่ นี่ ถ้าทุกคนตั้งสูงๆแบบนี้ลองทำดูนะ นี่ ตั้งเยอะๆไปเลย สว่างสว่าง จะได้เก็บเงินค่าเช่าเยอะๆนะคะ แล้วก็ติด แล้วก็เปิดไฟ เปิดไฟ เปิดไฟจ้ะฝังให้แกเปิดไฟไงเล่า แล้วก็ใส่บล็อกไปเลยค่ะ พิ่มเสียงให้ทุกคนได้ยินอีกนิดนึงโอ้โห เสียงดังฟังชัดเลย นี่ ต่อไปก็เปลี่ยนสีพื้นนะคะ เราจะเอาที่ขุดเจ้าอันนี้นะคะ ขุดเลย ตรงก้ามันเปิดเสียงเลยตอนนี้มันใกล้ยังไม่เสร็จเลย ยนเพื่อน ตอนนี้เอาเป็นสีขาวไปก่อนนะคะ นี่ เรียบร้อย ก็จะเป็นแบบนี้ เฮ้ยลู คนไหนที่สามารถเข้ามาในบ้านข้าได้ไปดูสักแป๊บนึงแล้วก็จะใส่เป็นปุ่ม ปุ่มไหนนะเอาเป็นปุ่มนี้นะคะ นี่ เดี๋ยวเราไปนอนก่อนดีกว่า เตียงนะคะแล้วก็เราจะใส่ผ้าห่มด้วย้ยทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหม ังสือหรอกแต่แค่ตกแต่งให้มันสวยๆเท่านั้น แล้วก็กล่องนะคะนี่ แล้วก็เตาผิงไฟ แล้วก็โต๊ะครับ ทุกคน เดี๋ยวขอตัวนี้ก่อนนะ ตรงนี้เอาเป็นโต๊ะอาหารแล้วกัน นี่จะเป็นโต๊ะอาหารสีขาวคือตราก็จะเห็นโต๊ะอาหารเลยนะคะ มีดแล้วก็ เอา งั้นลองเอา ตรงนี้ตั้ง แล้วก็ฮาตั้งไม่ได้ นี่ไง ตั้งได้ทุกคน สวย นี่ เฮ้ย ตัวนี้มันแปลกประหลาดนะ จะตาย ตอนนี้ยังไม่ใช่หมูดชีวิตนะคะ ถ้าเป็นหมูดชีวิตนั่นนั่นเราก็ไม่จะพังหรือไม่พังก็ไม่รู้นะคะ นี่มาดูบ้านเรา ถ้าใครชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เจ๊ด้วยนะคะ บ๊าย บาย